กูจะ구รัก고작전นะเฮ้ยกูจะก่อนคนนี้จะนั่งชีจ้ะเอ้จะไปจะนั่งชีชีชงอ่ะแล้วก็น้อยเ่านี่จริงกี่ใบจีให้ทายฉันฉันจะร้องเพลงนี้ให้ฟังแล้วจะให้ทายฉันแล้วให้คนที่ไม่ผิดนะ เข้าใจไหมอยู่ประเทศไทย คือของทุกคุณแหละ ประเทศไทยคือของทุกคุณประเทศ แล้วต้องให้ท้ายถ้าไม่ให้ท้ายจะจะสิ่งที่ส่งให้ ที่ตัววังพอเลวันแม่เลวันน้องว่าพี่ที่ฉัน ักมาที่พ่อแม่พี่น้องไม่ดี ทิ้งฉันจะไป ก็มีน้น